ครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสวมใส่ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานนะครับ เพื่อที่จะป้องกันอันตรายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะมีผลต่อตัวเรานะครับ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่า อุปกรณ์ที่ นำมาใช้ในแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ใช้ไปใช้ไปเพื่ออะไร แล้วก็มีวิธีการสวมใส่แล้วก็การป้องกันดูแลรักษาอย่างไรนะครับ ครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ตัวแรกนะครับ นั่นก็คือตัวหมวกนิรภัยนะครับ ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับหมวกนิรภัยนะครับก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่อศีรษะนะครับ ซึ่งตัวหมวกเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาโดยให้มีเปลือกหมวกนะครับเป็น พลาสติกที่ป้องกันแรงกระแทกนะครับรวมถึงป้องกันกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเรานะครับซึ่งภายในนะครับก็จะมีซับในนะครับซึ่งจะเป็นตัวแถบผ้าที่ใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แรงกระแทกทำอันตรายต่อศีรษะ โดยจะกระจายแรงกระแทกนะครับไปยังข้างๆนะครับแทนที่จะกดลงบนศีรษะเราอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ แรงกระแทกหลังจากที่เราสวมสมใส่หมวกนิรภัยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ดีนะครับรวมถึงในบางครั้งนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับ ก็คือตัวเอียร์มัฟที่มาใส่ไปด้านข้างนะครับเพื่อช่วยในการป้องกันเสียงไปในระหว่างที่มีการสวมใส่หมวกนิรภัยนะครับ ก็ตามภาพที่เห็นนะครับ ก็จะมีลักษณะตามภาพนี้นะครับสำหรับหมวกนิรภัยนะครับการออกแบบมานะครับก็จะให้ ทนแรงกระแทกนะครับจากวัตถุนะครับ 385 กิโลกรัมนะครับ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราสวมใส่หมวกนิรภัยเนี่ย ก็จะมั่นใจได้ว่าศีรษะของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูคลิปตัวอย่างนะครับ ดูว่าระหว่างการสวมใส่หมวกนิรภัย กับไม่ได้สวมใส่เนี่ยนะครับ จะมีผลกระทบอย่างไรเนี่ยครับ โดยสาธิตง่าย ๆ โดยใช้แตงโมนะครับ เปรียบเสมือนกับศีรษะของเรานะครับ ดูว่า ใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไร Say hello to Melanie. She's going to be our test dummy today. She's going to demonstrate why you should wear a hard hat. So we're going to place a hard hat on Melanie here. All right. Melanie has a small head, large, large hard hat, but that's all right. So Melanie has got a hard hat on. We're going to drop a brick on her head, demonstrate, hopefully, how her head doesn't <laughs> explode. oh, unscathed. Melanie is <laughs> going to the hospital at any rate, but she doesn't have cranial damage. So here's Melanie again. She forgot her hard hat today. Brick is going to fall on her head. See how well she fares without the hard hat. Ow. Oh! <laughs> Oh God! Look at that! Her brains are oozing out. It's terrible. ครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าหมวกนิรภัยเนี่ยครับมีความสำคัญต่อการสวมใส่นะครับเพื่อป้องกันให้ศีรษะของเราเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลตัวถัดมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับ นั่นก็คือตัวแว่นตานิรภัยนะครับ ใช้สำหรับป้องกันดวงตานะครับ ซึ่งจากสถิติที่เราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้ นั่นก็คือดวงตาจะเป็นอวัยวะส่วนที่2นะครับที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดในการทำงานนะครับ ซึ่งในการออกแบบแว่นตานิรภัยนะครับก็จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันนะครับหลักๆนะฮะประเภทที่1ก็คือ คล้ายๆกับแว่นตาทั่วไปนะครับ เพียงแต่ว่าจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุกระเด็นและทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเรานะครับ ก็จะเรียกว่าแว่นตานิรภัยนะครับ ใช้สลับป้องกันเศษสะเก็ดต่างๆ ที่จะกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะที่เป็นสายตาของเรานะครับสำหรับแบบที่2นะครับที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือแว่นครอบตานะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันพวกสารเคมีบางประเภทนะครับ ที่อาจจะกัดก่อนกรณีที่เราสัมผัสอย่างเช่นไอกรดหรือไอด่างนะครับ นั่นก็คือเวลาเราสวมใส่ก็จะคล้าย ๆ กับแว่นตาดำน้ำนะครับ ก็คือป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอก ไหลเข้าไปกระทบหรือสัมผัสเข้ากับดวงตานะครับ ก็จะช่วยป้องกันอันตรายได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวแว่นตานะครับ นิรภัยนะครับการออกแบบนะครับก็จะมีการทดสอบนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการทดสอบก็จะมีการยิงลูกเหล็กนะครับขนาด 6มิลลิเมตรนะครับด้วยความเร็วประมาณ 45 เมตรต่อวินาทีเข้ามายังตัวแว่นป้องกันตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนะครับดูว่าในการทดสอบนะครับยิงลูกเหล็กเข้ามาเนี่ยสามารถป้องกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตาของเราได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปด้วยกันนะครับเชิญชมครับ In this video we show the performance of Elvex Avion safety glasses. We subject Avion to both a military ballistic VO test and the ANSI high mass impact test. And as you can see, this model passes with flying colors. The military ballistic VO testing is performed at four times the velocity as compared to the ANSI high velocity test. Most safety glasses do not pass this test and our comparison test shows what happens when a sunglass is subjected to the same test. Choose your safety glasses wisely. ครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแว่นตานิรภัยนี่สามารถป้องกันได้ทั้งลูกเหล็กนะครับ รวมถึงตัวแท่งเหล็กนะครับที่กระเด็นมาใส่ดวงตานะครับซึ่งก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสายตาได้นะครับ แต่แว่นตาตัวนี้นะครับในการทำงานแนะนำให้สวมใส่นะครับ เพื่อป้องกันเศษสะเก็ดต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ควรใช้แว่น แฟชั่นนะครับหรือแว่นสายตาทั่วๆ ไปมาใช้ในการป้องกันอันตรายนะครับ เพราะว่าความรุนแรงนั้น อาจจะทำให้ดวงตาของเราได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับ จากเศษกระจกนะครับหรือเศษตัวแว่นตาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำให้เกิดตาบอดได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสมนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นนะครับ